การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราสามารถเชื่อมต่อได้ 2 วิธีด้วยกันคือ 1. เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ 2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi เราลองไปดูวิธีและขั้นตอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับสมาร์ทโฟนของเราเลยนะครับ วิธีการแรกคือ การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายผ่านซิมการ์ดที่มีระบบ 3G 4G โดยการเปิดโหมดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีข้อควรระวังคือ เรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดของผู้ให้บริการ แต่ถ้าเรามีแพ็กเกจเหมาจ่ายก็จะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด ก็ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง วิธีที่ 2 เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi การเชื่อมต่อไร้สายที่จุดเชื่อมต่อ อย่างเช่น ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือการต่อ Wi-Fi ตามสถานที่ต่างๆ วิธีการเข้าใช้งาน เราต้องเปิด Wi-Fi ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราก่อน เพื่อให้เครื่องค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่มีให้ใช้ในพื้นที่นั้นๆ และทำการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ลองนำกลับไปลองใช้กันดูนะครับ ทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi เพื่อให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว